คำถามยอดฮิตใน iOS 14 เราจะดูวิดีโอหน้าจอเล็กได้อย่างไร แล้วก็บางคนถามว่าเราจะดู YouTube แบบจอเล็กได้หรือเปล่า เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ ว่าดูได้หรือว่าดูไม่ได้ มาชมกันครับ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงฟีเจอร์ Picture in Picture ซึ่งมีตัวย่อว่า PIP และชื่อทางการนั้นจะเรียกว่าฟีเจอร์หน้าต่างย่อยในหน้าต่างหลักนะครับฟีเจอร์นี้ครับอธิบายง่ายๆ ก็คือ เราสามารถรับชมวิดีโอนะครับยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันจาก Apple TV Netflix View Line TV หรือแม้กระทั่งการที่เรารับชมวิดีโอผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ พอหลังจากที่เรากดเปิดวิดีโอเหล่านั้น และถ้าหากว่าเราปัดออกไป หรือว่ากลับไปที่หน้าจอหลักนะครับหรือว่าไปที่หน้าโฮมหน้าต่างของวิดีโอเหล่านั้นก็ยังคงแสดงอยู่นะครับวิธีการครับมาดูว่าทำอย่างไรได้บ้างนะครับ ก่อนอื่นครับเราจะต้องมาเช็คก่อนว่าตัวเครื่องของเรานั้น ได้เปิดฟีเจอร์นี้เอาไว้หรือยัง ให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าหรือว่า Setting ครับ จากนั้นไปที่เมนูทั่วไปหรือว่า general แล้วก็จะมีเมนูหน้าต่างย่อยในหน้าต่างหลักนะครับแตะเข้าไปในเมนูนั้นครับผมเปิดเมนูเริ่มหน้าต่างย่อยโดยอัตโนมัติขึ้นมานะครับถ้าใครปิดเมนูนี้เอาไว้อยู่นะครับเราจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ เรามาดูตัวอย่างครับผมว่าเราจะสามารถดูแอปพลิเคชันไหนได้บ้างนะครับผมได้ทดสอบกับแอปพลิเคชันที่รับชมวิดีโอยกตัวอย่างเช่น Apple TV Netflix Line TV พบว่า 3 แอปพลิเคชันนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าไปชมเนื้อหา และหลังจากนั้นขยายให้เต็มจอนะครับแล้วก็เราปัดออกมาที่หน้าจอหลักนะครับหรือถ้าใครใช้ iPhone รุ่นที่มีปุ่มโฮมนะครับก็กดไปที่ปุ่มโฮมเพื่อออกมาที่หน้าจอหลัก เราจะเห็นว่าหน้าต่างของวิดีโอนั้นก็จะถูกย่อลงมาให้มีขนาดเล็กลงนะครับ จากนั้นเราจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ต่อนะครับไม่ว่าจะเข้าไปดูเว็บไซต์ เล่น Facebook หรือว่าตอบแอปพลิเคชัน Line ใช้งานแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างสบายครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถปรับตำแหน่งของหน้าจอครับว่าจะให้ไปแสดงอยู่ที่มุมไหน บนซ้ายบน ขวา ล่างซ้ายล่างขวาขยับได้ตามที่ต้องการ หรือเราต้องการที่จะซ่อนแถบเมนูหน้าต่างเล็กตัวนั้นครับไว้ที่ขอบขอบก็สามารถทำได้เช่นกัน ให้เราปัดไปที่ด้านขอบของหน้าจอเลยนะครับ เราจะเห็นเป็นแถบเล็กๆ ที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะครับ ถ้าเราจะเปิดกลับมาอีกทีหนึ่งก็แค่ตวัดกลับมานะครับ ผมสำหรับฝั่งของแอปพลิเคชัน YouTube นะครับหรือว่าการรับชม YouTube ผ่านทาง Safari ในฝั่งของ YouTube เองไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ Picture in Picture ได้นะครับ เนื่องจากทางฝั่งของ YouTube นั้น ได้ทำการบล็อกฟีเจอร์นี้เอาไว้ ผมทดลองกับทางฝั่งแอปพลิเคชัน Safari เช่นกันครับ เข้าไปที่เว็บไซต์ของ YouTube นะครับ เปิดดูวิดีโอขยายเต็มหน้าจอปัดออกมาหน้าโฮมก็จะไม่แสดงนะครับ แต่ถ้าหากรับชม YouTube ผ่านทางแอปพลิเคชัน Google Chrome เราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้อยู่นะครับ ให้เปิดเข้าไปที่วิดีโอดังกล่าวครับแล้วก็ขยายให้เต็มหน้าจอก่อนนะครับ และหลังจากนั้นถึงปัดออกไปหน้าโฮมหน้าต่าง Picture in Picture เวลาที่เราปัดออกมาหน้าโฮม มแล้วจะยังคงอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตนั้นจะมีการอัปเดตทางฝั่ง Google Chrome ออกมาไหมหรือว่าจะมีการปิดกั้นฟีเจอร์เหล่านี้หรือเปล่านะครับโอเคครับนี่ครับทำให้ดูครับว่า ฟีเจอร์ Picture in Picture หรือว่าการดูวิดีโอ หน้าต่างเล็ก ๆ และใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆไปด้วยใน iOS 14 ทำอย่างไรทำให้ดูแล้วนะครับผม หวังว่าหลายๆ คนที่มีข้อสงสัยอยู่ ก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับผมถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับสว วัสดีครับ